บทที่4กลยุทธ์และทักษะการสืบค้นสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศ หมายถึง วิธีการต่างๆที่ใช้ประกอบในการสร้างประโยชน์การค้น เพื่อให้ได้รับสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด โดยเฉพาะการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของต่างประเทศ ผู้ใช้จำเป็นต้องมีกลยุทธ์เทคนิคต่างๆ ใช้ประกอบในการสร้างประโยคการค้น เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ระบุปัญหาโจทย์หัวข้องานวิจัยที่ได้รับการสืบค้นผู้ใช้ต้องทราบจุดมุ่งหมายของสารสนเทศที่ต้องการ เช่น การระบาดของโรคใบขาวในอ้อย ส่งผลต่อผลผลิตอย่างไร หรือวิธีการที่ใช้บำบัดผู้ป่วยที่เจ็บป่วยจากโรคร้ายระหว่าง ดนตรีหรือการเต้นรำวิธีการใดให้ผลในการบำบัดได้ดีกว่า การให้ความรู้ด้านเพศศึกษาแก่เยาวชน 2. วิเคราะห์ปัญหาโดยการตั้งคำถาม ใคร วิธีการอย่างไร เพื่ออะไร 3. คัดแยกคีย์เวิร์ด โดยคีย์เวิร์ดที่คัดแยกออกมาจากโจทย์นี้ ควรเป็นคำนามรวมถึงคำคล้าย และคำที่มาจากรากศัพท์เดียวกัน จากกลยุทธ์ดังกล่าว สามารถนำมาใช้ในการสืบค้นได้หลายรูปแบบได้แก่ การสืบค้นแบบง่าย การสืบค้นขั้นสูง และการไล่เรียงรายชื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ การสืบค้นแบบง่าย เป็นวิธีการสืบค้นสารสนเทศโดยใช้คำโดด หรือคำผสมเพียงหนึ่งคำ ในการสืบค้นข้อมูล โดยไม่สร้างประโยคคำที่ยุ่งยาก ซับซ้อน กระบวนการสืบค้นสารสนเทศ เริ่มต้นจาก ผู้ใช้มีความต้องการ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนั้น ผู้ค้นจะต้องมีข้อมูลส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความต้องการสืบค้น หลักการค้น จะเริ่มต้นจากข้อมูลที่ผู้สืบค้นมีอยู่ ซึ่งทางเลือกการสืบค้นที่สำคัญและควรรู้จักมีดังนี้ ชื่อผู้แต่ง ได้แก่ ชื่อบุคคล หรือกลุ่มบุคคล หน่วยงาน องค์กร ที่แต่งหรือเขียนหนังสือ บทความ หรือทรัพยากรหน่วยงานย่อยนั้นๆ ซึ่งมีหลักการค้นดังนี้ ผู้แต่งคนไทย คนที่ชื่อบุคคลนั้น ๆ หากเป็นบุคคลที่มีบรรดาศักดิ์หรือฐานันดรศักดิ์นั้นๆ เช่น ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศวสี คนที่ ประเวศวสี หม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุล คนที่ปรีดียาธรเทวกุล หม่อมราชวงศ์คุณหญิงกัสมาวรวรรณอยุธยา ลที่ตัสมาบรวันณอยุธยา คุณหญิง ผู้แต่งที่เป็นชาวต่างประเทศ ให้คนชื่อสกุล เช่น จอห์นสันมาร์กิงคนที่ มาร์กิงจอห์นสันผู้แต่งที่มีหน่วยงานหรือองค์กร ขั้นที่ชื่อหน่วยงานนั้นในกรณีที่การค้น มีทั้งหน่วยงานใหญ่และหน่วยงานย่อย ให้คนที่ชื่อหน่วยงานใหญ่ก่อน ในกรณีที่เป็นชื่อย่อย ให้ใช้ชื่อเต็ม เช่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มช คนที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชื่อเรื่อง ได้แก่ ชื่อหนังสือ หรือชื่อบทความ หรือชื่อทรัพยากรสารสนเทศนั้น ซึ่งจะต้องรู้ชื่อเรื่องนั้น ให้ถูกต้องตรงตามที่ปรากฏในทรัพยากรสารสนเทศนั้น ๆ หัวเรื่อง หมายถึงคำหรือวลีที่กำหนดขึ้น แทนเนื้อหาของหนังสือ บทความ หรือทรัพยากรสารสนเทศนั้น โดยปกติคำหรือวลีที่กำหนดหัวข้อเรื่องนี้จะนำมาจากคู่มือหัวเรื่อง ที่ใช้กันเป็นมาตรฐานในห้องสมุดต่างๆ ในประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งหลักการค้นหัวเรื่องมีดังนี้ คนที่คำหรือวลีที่เป็นชื่อบุคคล ชื่อหรือประเภทของหน่วยงาน สัตว์ พืช สิ่งของ สาขา เรื่องย่อยๆ ในสาขาวิชา สถานที่ โรค คำหรือวลีดังกล่าว อาจมีการแบ่งย่อยลงสู่เรื่องเฉพาะมากขึ้น เช่น แบ่งย่อยตามสถานที่ หรือวิธีการเขียน หรือลำดับเหตุการณ์ เช่น ประเทศ รัฐ เมือง เช่น ประวัติ พจนานุกรม รวมเรื่อง หรือลำดับเหตุการณ์ เช่น ยุคสมัย พศ หรือคศ โดยขั้นด้วยเครื่องหมายไฮเฟนหรือคอมมา เช่น ต้องการคนเรื่องเกี่ยวกับการปกครองไทยในสมัยสุขโขทัย คนที่ ไทย การเมืองการปกครอง รัตนโกสินทร์2การสืบค้นขั้นสูง เป็นการสร้างประโยคคำค้นที่มีความซับซ้อนมากขึ้น แต่จะทำให้เราได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการมากขึ้น ซึ่งการสืบค้นขั้นสูงนี้ มีหลากหลายเทคนิค ได้แก่ การสืบค้นโดยใช้เทคนิคตรรกะบูลีน เป็นเทคนิคในการสืบค้นสำหรับการปรับแต่งการสืบค้นข้อมูลให้ได้ตรงกับความต้องการมากที่สุด ตัวเชื่อมเทคนิคนี้ มีหลากหลายชนิด แต่ที่มีการใช้เป็นพื้นฐานมี 3 ตัว คือ and or not ช่วยจำกัดผลการค้นเฉพาะเจาะจง และตรงกับความต้องการมากขึ้น วิธีการค้นหาในลักษณะการไล่เรียงตามชื่อวารสาร ตามหัวเรื่อง โดยภายใต้ชื่อวารสารแต่ละรายการ จะเรียงตามปีที่ ฉบับที่ของวารสาร